สวัสดีครับนักเรียนทุกคน ครูธิติพงศ์เองนะครับ วันนี้ครูจะมารับหน้าที่ในการสอนพวกเรา มาดูกันว่า ครูจะสอนเรื่องอะไรนะครับ ก่อนอื่นเลย ครูอยากให้พวกเราเตรียมใบงานขึ้นมาก่อนนะครับ ใบงานที่ 1 ใบงานเรื่อง เส้น ชนิด และความรู้สึกของเส้นครับ หน้าตาแบบนี้เลยสำหรับใบงานนี้นะครับ ครูจะให้พวกเรา จดบันทึกชื่อและความรู้สึกของเส้นลงไปครับโอ๊สครูแอบเฉลยไปแล้วนะเนี่ย เอาล่ะ ตอนนี้ครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมในการเรียนแล้ว ดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ เส้นคือหนึ่งในทัศนธาตุนะครับ มาดูกันว่า เส้นคืออะไรนะครับ เส้น คือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด แบบนี้เลย ถ้าเราลอง เอาดินสอจุดลงไปบนกระดาษ จากนั้นลากดินสอมันก็จะเกิดเส้นขึ้นมาครับ หรือถ้าเรานำดินสอมาจุดต่อกันไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นเส้นได้เช่นเดียวกันครับ นี่ก็คือจุดกำเนิดของเส้นนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักชนิดของเส้นกัน เส้นชนิดที่ 1 เส้นตรง แต่เส้นตรงยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายชนิด มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ เส้นตรงแบบแนวนอน ให้ความรู้สึกทางกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่งและผ่อนคลายครับ ต่อมาเป็นเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกสูง สง่า มั่นคงแข็งแรง หนักแน่นเหมือนกับตึกสูงๆ ใช่ไหมครับ เส้นตรงแบบที่ 3 เส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงครับ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวรวดเร็ว แต่ไม่มั่นคงครับ เหมือนเสาที่เอ็นอยู่ และถ้าเรานำเส้นตรงแบบเฉียงมาเรียงสลับกันไปมา ก็จะเกิดเป็นเส้นซิกแซกครับ หรือที่เราอาจจะเรียกว่าเส้นซิกแซกฟันปลา หรืออาจจะเรียกได้อีกว่าเส้นหยัก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เป็น จังหวะไม่ราบเรียบน่ากลัว อันตรายครับ ต่อมาเป็นเส้นโค้ง เส้นโค้งนะครับจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลและอ่อนโยน และยังมีเส้นโค้งแบบวงแคบด้วย เส้นโค้งแบบวงแคบ ก็จะมีลักษณะเหมือนแบบนี้ คือเกือบเป็นวงกลมนะครับ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวรุนแรงไม่อยู่นิ่ง ในขณะเดียวกัน ถ้าเรานำเส้นโค้ง มาต่อกันสลับกันขึ้นลงแบบนี้ ก็จะเกิดเป็น เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวช้า ๆ ลื่นไหลต่อเนื่องนะครับ และเส้นต่อมา เป็นเส้นขดก้นหอย แบบนี้เลยยีให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเป็นวงกลม หรือกำลังคลี่คลายนั่นเอง ดูแล้วน่าพิศวงใช่ไหมครับ เส้นขดลวดให้ความรู้สึก ยืดยุนสามารถยืดได้หดได้ เหมือนสปริง เด้งดึงมาต่อที่เส้นสุดท้ายนะครับ เส้นแบบนี้เรียกว่าเส้นประ นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับการเห็นเส้นประมานะครับ ในการวาดรูปตามเส้น เส้นประจะให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ขาดหายและไม่ชัดเจน และนี่ก็คือเส้นทั้งหมดนะครับ ที่ครูนำมาให้พวกเราได้รู้จักกัน อาจจะมีไม่ครบในใบงานแต่ก็ให้นักเรียนฟังไว้เป็นความรู้นะครับ และเส้นพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับงานศิลปะ มันสามารถสร้างงานศิลปะได้หรือเปล่าลองมาดูตัวอย่างกันครับ และนี่คือตัวอย่างผลงานที่ใช้เส้นในการสร้างสรรค์ครับแฮนเฮนนา เป็นศิลปะของชาวอินเดียจะใช้สีมาวาดตามร่างกายแบบนี้เลย ดูสิครับรวดลายน่าสนใจมาก ๆเลยใช่ไหมครับ และตัวอย่างที่ 2 นี่ก็คือ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ที่มีอายุมากกว่าพันปี นอกจาก นำเส้นมาตกแต่งเป็นรวดลายบนตัว หรือวัตถุต่างๆ แล้ว เรายังสามารถนำเส้นพวกนี้ไปใช้ในเทศกาลต่างๆ ได้ คุ้นๆไหมมาจากเรื่องอะไร โอเคครับ ทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ที่ครูจะสอนพวกเรานะครับ และเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสามารถจดบันทึกได้ครบหรือเปล่า จดกันครบหรือเปล่า ลองดูไปพร้อมๆกับของครูเลยดีกว่า เส้นตรงแนวนอน ให้ความรู้สึกแบบราบเรียบ สงบ ผ่อนคลาย เส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง สง่าหนักแน่น เส้นโค้งให้ความรู้สึกอ่อนโยน เส้นโค้งแบบคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแบบช้าๆไม่นิ่ง เส้นซิกแซกฟันปลาให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ น่ากลัวและอันตราย เส้นขดลวดให้ความรู้สึกยืดยุน และเส้นขดก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเป็นวงกลม หมุนเป็นวง คลี่คลาย แต่เอ๊ะ มันยังไม่ครบนี่นา ยังมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ด้านล่าง เราจะเว้นไว้เปล่าๆ ก็ไม่ดีเนาะ ดังนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างผลงานศิลปะจากเส้น ลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้กัน มีคะแนนให้นะครับ กิจกรรมของครู คือให้นักเรียนนำเส้นที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่มาออกแบบเป็นลวดลาย ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ที่กำหนดให้ โดยไม่ต้องลงสี นี่เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้รู้จักเส้น และการสร้างลวดลายนะครับ เอาล่ะ เรามาดูวิธีการสร้างสารรค์ผลงานกันนะครับ ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเตรียมปากกาสีดำที่ครูแจกไว้ให้ เราจะใช้ปากกานะครับ แต่ถ้าใครยังไม่มีไอเดียหรือไม่รู้ว่าจะทำยังไง ลองดูของครูเป็นตัวอย่างก็ได้ครับ ครูใช้วิธีการแบ่งกรอบสี่เหลี่ยม ให้กลายเป็นช่องเล็กๆ ก่อนที่จะใช้เส้นอื่นๆ ลงไปแต่งเติม จนเกิดเป็นรูดลายต่างๆในแต่ละช่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละช่องของครูนั้นมีรูดลายที่ไม่เหมือนกันเลย นักเรียนอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ครับ หรือใครอยากจะวาดเป็นรูปร่างใหญ่ๆลงไปก่อน แล้วค่อยแต่งเติมลวดลายลงไปในนั้นก็ได้ เป็นไงครับ วิธีการนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับ ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอให้สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานนะครับ กิจกรรมของครูไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ยังไงก็ขอให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับ งานนี้มีคะแนนให้ดังนั้นตั้งใจด้วยนะครับ กิจกรรมนี้นะครับ นักเรียนจะต้องถ่ายภาพส่งผลงานในกลุ่ม Open Chat ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นะครับ เดี๋ยวครูจะมาตรวจให้คะแนน อย่างที่บอกขอให้นักเรียน ตั้งใจทำ ตั้งใจคิดสร้างสารรค์ และทำด้วยความประณีตนะครับ งานนี้เก็บคะแนนนะทำให้เต็มที่เลยนะครับ ครูและอาจารย์ถากูล รอชมผลงานของนักเรียนอยู่นะครับ ระหว่างนี้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ ล้างมือและใส่แมสเมื่อต้องออกไปข้างนอก สำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนครับ ตั้งใจทำงานนะครับ สวัสดีครับ